ตือนแล้วใช่ไหม ถ้าตั้งใจใหญ่เกินตัว amor ันนี้แต่โชคยังดี ที่มีกำไรได้ลูกอีกคนยังดีและยังแถมมาให้มไม่แฝดด้วยเออคนเดีว我靠！ ร้องออกมาอยู่กลางหน้าเสียงเขียนร้องจ้าเมื่อเว